ครับผมสวัสดีครับ ผมอาจารย์กรณัสุขสวัสดิ์อาจารย์สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องงมคณะเทคโนโลยีค้ากรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ธัญบุรีนะครับวันนี้เราจะมาเข้าโครงการไทยมุกด้วยกันนะครับวิชาพื้นฐานด้านออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน Basic Fashion Design Community นะครับ วันนี้เราจะมานำเสนอนะครับ พวกนีหรือผ้าย้อมดินจากภูเขาไฟนะครับเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นผ้าย้อมดินเป็นการนำเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับหรือนำของเหลือใช้ที่เกิดจากภูมิปัญญานำมาเพิ่มมูลค่าด้วยการนำมาหมัก แล้วก็ย้อมสีนะครับ ลักษณะของสีผวกคณีก็คือสีน้ำตาลแดง เรามาดูกันนะครับ ว่าภาพผวกคณีนะครับจะมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์หมวกได้ยังไง ติดตามชมนะครับนะครับ จะมานำเสนอด้วยการนำภาพผวกคณีนะครับ มาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยการนำมาแปลรูปหมวก ทีนี้เรามาเกิดถึงอุปกรณ์การตัดเย็บนะครับก็คือได้นะครับ เราใช้สีเดียวกับผ้าผวกคณีนะครับ ส่วนผ้ากาวก็เป็นผ้ากาวรีดติดนะครับ หมวกนะครับประกอบด้วยนะครับ ตรงกลางของหมวกนะครับ แล้วก็ผนังหมวก นะครับเราจะจะเรียกว่าผนังหมวก แล้วก็ปีกของหมวกนะครับหมวกประกอบไปด้วยนะครับตรงกลางของหมวกนะครับด้านบนกับด้านล่าง 2 ชิ้นนะครับแล้วก็ผนังหมวกนะครับด้านนอก 2 ชิ้นข้างใน 2 ชิ้นนะครับปีกหมวกด้านนอก 2 ชิ้น แล้วก็ด้านใน 2 ชิ้นนะครับต่อจากนั้นปุ๊บ เราจะมาเริ่มวิธีขั้นตอนการตัดเย็บกันเลยนะครับ เราเตรียมชิ้นงานให้เรียบร้อยนะครับโดยการนำปีกหมวก นะครับหรือผนังหมวกนะครับ เอาด้านถูกประกบกับด้านถูกเข้าด้วยกันนะครับ เราเอาผนังหมวกนะครับสชิ้นประกบเข้าด้วยกันโดยการนำด้านถูกประกบกับด้านถูกนะครับกัดตรงมุมให้เรียบร้อยนะครับหรือจุดเริ่มต้นนะครับ ทั้ง 2 ด้านนะครับกับกัดมุมให้เรียบร้อย นะครับ ต่อจากนั้นปุ๊บเราก็ไปเย็บนะครับด้วยการย้ำจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบนะครับ นับนำไปรีดแบตเข็บให้เรียบร้อยนะครับ ทั้งสองด้าน ต่อจากนั้นปุ๊บเราก็เดินคิ้วทับนะครับเดินการเดินคิ้วนะครับโดยการแบะตะเข็บนะครับเย็บสองข้าง นะครับตัดเศษได้ให้เรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นปุ๊บเราก็นำตรงกลางของหมวกนะครับมาประกบเข้าด้วยกันนะครับโดยการกำหนดมุมทั้ง 4 ด้านนะครับ กัดมุมให้ตรงกันทั้ง 4 จุดของแพทเทิร์นหมวกนะครับกัดให้ตรงกันนะครับกัดโดยรอบนะครับแล้วก็นำไปเย็บ นะครับ นำไปเย็บให้เรียบร้อยนะครับ ต่อจากนั้นปุ๊บ เราก็เย็บเดินคิ้ว โดยรอบ 1 เส้นนะครับ นะครับทีนี้นะครับรบกวนนิดหนึ่งหมวกนะครับ ก็คืออยากให้ชิ้นงานออกมาสวยทั้งด้านนอกกับด้านในเรานิยมใช้ผ้าเดียวกันนะครับ คือสวยสามารถใส่ได้ทั้ง2ด้าน ก็เลยใช้ผ้าสีเดียวกันนะครับ การย้อมสีนะครับก็คือสามารถทำได้หลายสีนะครับโดยการใช้ติกก็ย้อมสีเข้มกับสีอ่อน เวลาเราทำผลิตภัณฑ์สามารถรู้ว่าเอออันไหนสีเข้มสีอ่อน สามารถใส่ทั้ง 2 ด้าน พื่อนำมาใช้ได้ ต่อจากนั้นนะครับเราเอาปีกของหมวก 2 ชิ้นนะครับ ประกบเข้าด้วยกัน โดยการนำด้านถูก ประกบกับด้านถูกนะครับกับมุมให้ตรงกันนะครับ ก็จะได้ปีกหมวกที่เรียบร้อยนะครับ ต่อจากนั้นปุ๊บ เราก็ใช้นะครับ ตรงกลางของหมวกนะครับมาประกบเข้าด้วยกัน โดยการนำด้านถูกประกบกับด้านถูกนะครับ โดยจุดเริ่มต้นก็คือ มุมทั้ง 4 ด้านหรือ 4 มุมนั่นเองนะครับ กัดมุมทั้ง 4 ด้านมองอาจารย์หันหน้าฝั่งกองไปรับตรง นะครับ เราเอาปีกนะครับ ปีกกับผนังหมวกนะครับ กัดมุมทั้ง 4 มุมเข้าด้วยกัน ต่อจากนั้นปุ๊บเราก็กัดจุดกึ่งกลางนะครับกัดนะครับให้รอบต่อจากนั้นปุ๊บเราก็ไปเย็บ1 เส้นนะครับ นะครับเราเย็บ1 เส้นโดยรอบนะครับ ต่อจากนั้นปุ๊บเราก็ล้มตะเข็บนะครับ ล้มลงด้านด้านล่าง แล้วก็เย็บคิ้ว1เส้นนะครับ การเย็บคิ้วนะครับ เราทำให้ตะเข็บแข็งแรงครับผมเมื่อเราเย็บเสร็จแล้วนะครับ เราก็เย็บจำนวน 2 ชิ้นนะครับแบบเดียวกันนะครับ แล้วก็นำปีกหมวก 2 ชิ้นนะครับประกบเข้าด้วยกันนะครับเอาด้านถูกประกบกับด้านถูกนะครับ วางซ้อนกันนะครับ แล้วก็วางมุมให้ตรงกัน นำเข็มหมุดกัดมุมให้ตรงกันทั้ง 4 ด้านของปีกหมวก นะครับ เราจะมีจุดกำหนดนะครับ ตรงกลางของปีกหมวกนะครับตะเข็บรอยต่อของปีกหมวก นะครับ ต่อจากนั้นปุ๊บเราก็ใช้เข็มหมุดนะครับเกี่ยตรงกลางให้เสมอกัน โดยรอบ นะครับ ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับโดยเอาเข็มหมุดกัดนะครับ โดยรอบต่อจากนั้นปุ๊บเราก็ไปเย็บ 1 เส้นนะครับ เย็บเป็นวงกลมนะครับโดยการเว้นช่องไว้ประมาณ 3 นิ้ว เพื่อที่จะพลิกตลบกลับออกมานะครับ เราเย็บ1ละงเส้นโดยรอบ งบริเวณที่เราเว้นเอาไว้นะครับ เราก็ล้วงกลับออกมานะครับนะครับ ก็จะได้นะครับประมาณนี้ต่อจากนั้นปุ๊บเรา2ชิ้นนะครับ ซ้อนกันให้เรียบร้อยนะครับ ซ้อนกัน ต่อจากนั้นปุ๊บเรานะครับเมมตะเข็บนะครับ จับตะเข็บนะครับสองด้านให้เสมอกันนะครับ ตะเข็บด้านข้าง แล้วก็นำไปรีด นะครับ โดยตะเข็บสองข้างจะต้องเสมอกันไม่มีการนะครับข้างหนึ่งข้างใด เหลื่อมนะครับอาจจะเอาเข็มหมุดกัดนะครับ เพื่อเป็นแนวในการรีด ส่วนโค้งของปีกหมวกนะครับ ตรงบริเวณตรงนี้นะครับ เราพับเก็บไว้ด้านในนะครับนะครับแล้วนำไปรีดให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อรีดเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินคิ้วโดยรอบ1เส้น ให้เริ่มจากตะเข็บด้านข้าง ปวดเข็มหมุดออก นะครับ จากนั้นก็นำไปรีดให้เรียบร้อยนะครับ จะสังเกตได้หมวกใบนี้นะครับ สามารถใส่ทั้ง 2 ด้านไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในนะครับ เราสามารถใส่ได้ทั้ง2ด้านนะครับนะครับ หมวกนะครับ เป็นผลงานที่ใส่แล้วสวย สามารถใส่ได้ทุกโอกาสนะครับ เวลาฝนตกก็สามารถสวมใส่ได้ ครับเป็นไงบ้างครับหมวกสวยและถูกใจหรือเปล่าครับ หมวกสามารถใส่ได้ 2 รูปแบบนะครับ รูปแบบที่หนึ่งนะครับ โดยการใส่ปิดหน้านะครับ อีกรูปแบบนึงโดยการพับปีกหัวขึ้นนะครับ นะครับ เรามาชมกันว่าครั้งต่อไปผมจะนำเสนออะไร สวัสดีครับ